พลังวิทย์คิดเพื่อคนไทย โดย สวทช ตอนอาควาโกรระบบอัจฉริยะเพื่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเศรษฐกิจ อุ้ง มีความไวต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมในบ่อเลี้ยงอย่างมากครับ แต่โดยทั่วไปแล้ว วิธีการตรวจวัดคุณภาพน้ำในบ่อเพาะนั้นค่อนข้างยุ่งยากและใช้เวลานาน ถ้ามีระบบที่ช่วยติดตามเฝ้าระวังคุณภาพต่างๆ ของบ่อเพาะเลี้ยงได้ทุกที่ทุกเวลา ก็จะช่วยลดการสูญเสียผลผลิตรวมทั้งป้องกันความเสียหายจากภาวะกุ้งตายด่วนได้อย่างทันท่วงทีครับ ทีมนักวิจัย สวทช พัฒนาอะควาโกรระบบอัจฉริยะที่ช่วยเกษตรกรติดตามดูแลคุณภาพน้ำในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเศรษฐกิจประกอบด้วย 3 เทคโนโลยีหลักคือ 1. ระบบบริหารจัดการคุณภาพน้ำ 2. อุปกรณ์ตรวจวัดปริมาณสารเคมี และ 3. อุปกรณ์ตรวจวัดการเจริญเติบโตของแบคทีเรีย โดยจะมีการบันทึกและรวบรวมข้อมูลทั้ง3ด้านแบบเรียลไทม์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพื่อสรรพสิ่งหรือ IoT โดยระบบสามารถประเมินคุณภาพน้ำเบื้องต้นพร้อมทั้งให้คำแนะนำสำหรับการปรับสภาพบ่อได้ทันทีขณะ ที่ผู้ใช้งานก็สามารถดูข้อมูล และบริหารจัดการฟาร์มได้ทุกที่ทุกเวลา ผ่านสมาร์ทโฟน นอกจากนี้ยังนำระบบอะควาโกรไปใช้ในงานภาคอุตสาหกรรมอื่น ๆ ที่มีความจำเป็นต้องตรวจสอบคุณภาพน้ำ เช่น โรงงานผลิตอาหาร หรือสินค้าแปรรูปได้อีกด้วย วิจัยและพัฒนา โดยเน็กเทคสวทช พัฒนาคนด้วยวิทยาศาสตร์ พัฒนาชาติด้วยเทคโนโลยี สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สวทช 025648000